วันนี้พกทุนทั้งหมด455 บาทนะเพื่อน ๆนะหมาจัดเบ็ด 5 บาท กันไปก่อนเลยละกัน รอเลยนะครับ ผมจัดฟีเจอร์ไปเลยดิถึงส่วนใหญ่เล่นเกม นี้ แล้ว จะไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ นะ มึง นะ แต่ผมก็ชอบนะ ผมเกมแบบมันมันเดียคอมโบแม่งมันแม่งแบบแตกกันคราบ่อย แต่มันจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อจริง จัดมาอูซี่ว่าจากไหนอูซี่ เอออูซี่มาว่ะอูซี่มาว่ะต้องให้บนต้องให้บนจับมาจับมาสวยไหลๆไปเพื่อนไหลๆไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนรักจังหวัดอีโลนซาโลนซาของเราบอกเลยว่าโลนซาเนี่ยโคตรแจ่มเพื่อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยแจ่มจริง บอกเลยว่าตัวเนี้ยแจ่มจริงเออมาว่ะมาว่ะไหลๆไปไหลๆไปแจ่มแจ่มลังมาดีเลยโลนเอาหน่อยดีวะคือมาสามร้อยกว่าบาทเลยนะเพื่อนอูซี่มาต่อแล้วอูซี่มาต่ออูซี่มาต่อว่าไง อูซี่ก็แตกไปดิครับแล้วไปไงต่อแล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่าไม่ไหลวะโลนไม่แล้วโลนแม่งโลนกับอูซี่อยู่สองตัวในเช็ดโคกมาเออมันต้องอย่างนั้นดีวะไปต่อไปกันต่อไปกันต่อ กำลังมาดีเลยทรงกำลังมาดีเลย จัดมาเพื่อน อีกสี่สปินนะเพื่อนนะ เออ ต้องอย่างงั้น ไปกันต่อครับผมจัดไป ไหลๆไปไหลๆไปไหลๆไปรู้สึกเหมือนจะได้กลิ่นเกลือเพื่อนอีกสองสปินเองอูซี่มาต่อ อูซี่เอาหน่อยอูซี่เอาหน่อยอูซี่เอาหน่อยไหลไปเพื่อนไม่ไม่ไหลเสร็วสปีดสุดท้ายแล้วเพื่อนสปีดสุดท้ายแล้วว่าจากไหนกล่องพยาบาล จัดมาเต็มกราฟดอกนี้บอกเลยว่าเต็มกราฟไปดีครับผมแล้วไหลต่อไหมไหลต่อไหลต่อยังได้อยู่นะยังได้อยู่ ยังได้อยู่ ไปต่อเพื่อนยังได้อยู่จัดไป มันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นเออ มาว่ะ มาว่ะ โอ้โหแต่ไม่แตกแล้ว เมื่อกี้ทรงกำลังมาดีเลยไม่รู้ว่าได้กำไรหรือเปล่าโอ้โหซูเปอร์ไม่กะวินไป406บาทเอาเรื่องอยู่ผมถือว่าได้กำไรอยู่นะเพื่อนนะ ดอกหนึ่งเต็มกราไปดอกนั้นนะโหถ้าไม่มีดอกนั้นนี่ขาดทุนนะเมื่อผมบอกเลย ไปขออนุญาตลองกดมือดูสักหน่อยนะเพื่อนถือว่าจะแจ่มจะแหลมเหมือนกันนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตามมาเล่นนะ เพื่อนสามารถตามผมมาในมิน์ได้ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะเอาเดี๋ยวจังหวะนี้สเกเตอร์ิเกเตอร์ว่าจังไหนิเกเตอร์ว่าจังไหนยังไม่มาเพื่อนแต่ยังได้ลุ้นอยู่ ยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่มามา มามับมับมับมับมับมาจัดมาโอ้ยยังไม่มาชิดโค้งสาดีใจ ก็นั่นแหละเพื่อนนะเพื่อนคนไหนสนใจตามมาเลยนะ สามารถตามผมมาในเมนท์โปรโมทเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดนะเพื่อนย้ำว่าเมนที่โปรโมทเท่านั้นนะไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมระวังจะโดนโกงกันด้วยนะหุยวายไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ทำไมวะนะเริ่มรู้สึกเงียบเงียบเหงาเหงาเริ่มรู้สึกเงียบเหงาแบบได้กินตุตุยังไงก็ไม่รู้อ่ะจัดเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันเพื่อนอย่ารอช้า ขอดีๆหน่อยนะเพื่อนขอดีๆหน่อยนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ไม่แจ่มอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ดีๆอย่างที่กูคิดไว้ อย่างนี้ไม่ใช่ดีๆอย่างที่ผมคิดไว้นะโอ้โหดูทรงไม่น่าดี ดูทรงไม่น่าดีอีกแล้วพับจีกูพับจีเล่นกูอีกแล้วพับจีเล่นกูอีกแล้ว สามมาเล่นบ่อยโอ้โห หิงหืงเจ็ดคกเกินไปฟีเจอร์เพิ่งเข้านะฟีเจอร์เพิ่งเข้าแบบไม่ไม่ใช่ฟรีเกมรอบแรกเหรอเมื่อกี้ดูเดี๋ยวไม่ไม่แตกด้วยอ่ะไม่ไหวแล้วนะเพื่อนนะขอจะเบ็ดสามเลยเดี๋ยวยาวไปเลยครับผมมามามามันจะหมดก็หมดวะมันจะหมดก็หมดมา ถ้ามันจะหมดมันก็รู้เรื่องอ่ะโอ้โหสเก็ตเตอร์มาสองตัวแล้วมาจัดมามับมับมับโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วถามจริงเอ้ยไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้ว ไหลจริง ไหลจังไหลจริงไหลจังไหลลงไหลเช็ดโคกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหโอ้โหเกมจะพลิกหรือเปล่ามาลุ้นกันจะพลิกหรือเปล่าไม่พลิกแล้วกูดูทรงไม่น่าพลิกแล้วเหลือ4บาทนะมาไหนๆก็จะหมดแล้วก็จัดแม่งให้หมดไปเลยละกันนะเพื่อนนะสี่ถ้าเป็นสุดท้ายถ้าไม่แตกเลยก็คือหมดตูดแค่นั้นโอ้โหนิดหน่อยก็ยังจะให้กูเนาะเรียบร้อย หมดตูดจนได้นะเพื่อนโอเควันนี้ขอพาไปเป็นเท่านี้เลยนะเพื่อนนะโอ้โหเล่นเกมนี้ทีไรมันแบบเสียบ่อยตลอดเลยนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับ ผมมันๆนะเพื่อนขำๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนนะถ้าใครอยากตามมาเลยนะครับสามารถตามผมมาในเมนท์ที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะ เพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ